สวัสดีค่ะ หลังจากที่เราสั่งงานขึ้นไปรันบนระบบทาราเรียบร้อยแล้วนะคะ ในวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาดูวิธีการตรวจสอบสถานะของงาน และผลลัพธ์ที่ได้จากการรันงานกันค่ะต่อเนื่องจากวิดีโอที่แล้วนะคะ เราได้เสริม .out ออกมาแล้ว ซึ่งก็คือไฟล์เสริมขีด 67833.out นะคะ โดยตัวเลข 6 หลักนี้นะคะ จะเป็น job ID ค่ะ เราสามารถตรวจสอบไฟล์นี้ได้โดยการเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาดูนะคะ อย่างในหน้าจอเราจะใช้คำสั่ง cat ตามด้วย slurm not out ค่ะ ซึ่งผลลัพธ์จะแสดงอยู่บนหน้าจอนะคะ เป็นการแสดงว่าจ็อบของเรารันอยู่บนเครื่อง Tara C019 ค่ะ ทีนี้เราจะมาดูแต่ละส่วนกันนะคะว่าอะไรบ้างที่จะมาอยู่ใน slurm not out หรือถ้าเราสั่งเซฟไฟล์ออกมา เราจะได้เอาพุทมาในรูปแบบไหนนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะ จะขออนุญาตทำการแก้ไขสคริปต์ที่ใช้ในการสั่งงานค่ะหรือตัว s b a t underscore new sh นะคะทำการใช้คำสั่ง vi เพื่อเปิดไฟล์นะคะ กดปุ่ม shift ตามด้วยจัว g 2 ครั้งค่ะ เพื่อทำการลงมาล่างสุดของไฟล์นะคะ ในส่วนนี้นะคะเราจะเพิ่มคำสั่งในส่วนของ echo เข้าไปนะคะ ตามที่แสดงบนหน้าจอค่ะ ลำดับถัดมานะคะ จะขออนุญาตแก้ไขตัว hostname.py ค่ะ ในส่วนนี้นะคะคำสั่ง hostname.py จะทำการดูว่างานของเรารันอยู่บนเครื่องไหนนะคะ จากนั้นปริ้นออกมาโดยใช้คำสั่งปริ้นค่ะ ในส่วนนี้นะคะเราจะเพิ่มคำสั่งในส่วนของการเปิดไฟล์ myoutput.txt ขึ้นมาค่ะ จากนั้นทำการเขียนข้อความลงไปในไฟล์ myoutput.txt นะคะ บันทึกการแก้ไขและออกมาค่ะ จากนั้นทดสอบโดยการ submit job เข้าไปในระบบนะคะตรวจสอบสถานะโดยการใช้คำสั่ง sq ค่ะ จะเห็นว่างานกำลังรันอยู่นะคะ เมื่อใช้ s account ก็จะได้ผลลัพธ์เดียวกันค่ะ งานกำลังรันอยู่ค่ะ รอสักพักหนึ่งนะคะ ในระหว่างนี้เราสามารถใช้คำสั่ง ll เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ได้ค่ะ เราจะเห็นว่ามีไฟล์ myoutput.txt ออกขึ้นมานะคะ แต่เมื่อเราใช้คำสั่ง h account อีกรอบนะคะ จะเห็นว่าสถานะของงานขึ้นเป็น fail ค่ะ และเมื่อใช้คำสั่ง vi myoutput.txt นะคะ จะเห็นว่าเป็นไฟล์ว่างค่ะ เราสามารถทำการ debug หรือตรวจสอบได้ว่าทำไมงานที่เรารันไปถึง fail ได้นะคะ โดยการตรวจสอบใน s l e r m o u t ค่ะ ใช้คำสั่ง vi เพื่อเปิดไฟล์ s l e r m o u t ขึ้นมานะคะ ภายในไฟล์นะคะ เราจะเห็นแท็ก back ที่เป็นส่วนของ error f o r m ขึ้นมาค่ะ ว่าในไฟล์ hostname.py มีโค้ดบางส่วนที่เขียนผิดอยู่นะคะ ออกจากไฟล์นี้นะคะ จากนั้นเปิดไฟล์ hostname.py ขึ้นมาเพื่อทำการแก้ไขนะคะ ซึ่งใน Error นะคะ ขั้นตอนที่ฟองขึ้นมาจะเป็นขั้นตอนของการเขียนไฟล์ค่ะ ทำการแก้ไขไฟล์ดังที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะ บันทึกแล้วออกจาก Text Editor ค่ะ จากนั้น Submit Job เข้าไปอีกรอบหนึ่งนะคะ ใช้คำสั่ง Get Account เพื่อดูสถานะไฟล์ค่ะ จะเห็นว่าเป็น Running อยู่นะคะ รอสักครู่นะคะ จากนั้นใช้คำสั่ง s account อีกรอบค่ะ ครั้งนี้จะเห็นว่าสถานะไฟล์เปลี่ยนเป็น complete แล้วนะคะ จากนั้น ll ดูนะคะจะเห็นว่า my output text ได้รับการอัปเดตค่ะใช้คำสั่ง cat เปิด my output text ขึ้นมานะคะ จะเห็นว่ามีข้อความ your job run on tara c 0 2 3 อยู่ค่ะ จากนั้นใช้คำสั่ง cat เพื่อเปิดไฟล์ slurm out นะคะจะเห็นว่าในไฟล์ slurm out จะมีข้อความที่เราใช้คำสั่ง echo สั่งไว้ค่ะ นอกจากนี้ในส่วนของตัว Python Script นะคะ มีส่วนของคำสั่ง print ซึ่งเป็นการสั่งให้แสดงข้อความบนหน้าจอนะคะ ข้อความในส่วนนี้จะปรากฏอยู่ใน s l e r m o u t ค่ะ